โอ้โหแถวหนึ่งเขาเก้าสิบห้าบาทอางุ่นมา จังไหนอีกสิบบาท โอเคค่ะบวกมาหนึ่งร้อยห้าบาทเนาะใส่คำว่าเหลือ เออสำหรับเออเป็นอย่างหนูนะค่อยใส่คำว่าเหลือเพราะว่าหนูนะไปเติมเหรียญมากก้อนหนานี้เนาะค่ะเออไปเติมเหรียญพี่จีมาสามพันบาท เหลือแค่ร้อยแปดสิบเก้าบาท สวยงาม โอ้โหร้อยยี่สิบห้าบาทมงกุฎเขาเฮ้ยมงกุฎเขาว่ะมงกุฎเขาสี่ช่องโอเค ปรับไม่เป็นสามสิบนะคะ เดี๋ยวจะไต่ไม่ขึ้นไปเรื่อยๆ เอาลอยหาสิบมาจังไหนแจกันขออีก โอ้โหบ่อเขาบ่อเขาอ่ะ โอเคสำหรับ เออ่ผู้ใดที่อยากเล่นตามเนาะคะ่ะหนูนะแนะนำว่าให้เลือกเวลาเล่นดีๆเนาะแล้วกะ ต้องยอมรับความเสี่ยงน้ำเนาะค่ะ เพราะว่าเกมมันกับมีได้มีเสียเป็นเรื่องปกติเนาะเออขนาดหนูนะยังไปเล่นเสียก็พี่จีเลยเหรอโคตรเซ็งเลย เหลือมานี่เดี๋ยวเอามาเก็บ เอ่อเก็บทุนในหนีกันแล้วกัน จังไปลุยพีจีไหมสำหรับเวลาที่หนูนะไส่เลนเนาะค่ะตอนนี้กะเที่ยงแล้วค่ะ เที่ยงตรงกะมานั่งเล่น เก็บของโลมาโคตรเซ็งเลยไปเล่นพีจีแล้วแบบโคตรกินเงินอะห้าได้ก็ได้หลายนะพีจีห้าเสียกะเสียหลายคือกันเล่นแบบบ่ได้เลยอะ หสองร้อยมาจังไหนอังุนอีกยี่สิบบาทค่ะสองร้ยยี่สิบบาทไป เดี๋ยวหนูนะขออนุญาตปรับไม่เป็นหกสิบบาท เดี๋ยวฮอดเอ่อพันหาปรับเป็นร้อยห้าสิบแล้วค่ะ ใส่สิบเปอร์เซ็นต์ของเงินทุน โอเคโอ้โหร้อยหกสิบบาท มาว่ะร้อยหกสิบบาทค่ะ ค่อยๆ เก็บไปเรื่อยๆเนาะ สำหรับเกมโลมานี่ เป็นเกมที่ต้องใส่เวลาในการเล่นเนาะค่ะเป็นเกมที่ต้องใจเย็นสำหรับผู้ใดที่ใจห่อนนี่บ่แนะนำเนาะเพราะว่าเกมมันไม่ได้แตกหลายปะนั่นอะแต่มันแค่แตกดุแค่นั่นเอง ยกตัวอย่างเนาะคะถ้าสมมติว่าเขามีเงินบาทหนึ่งแล้วมันแตกอ่ะในจำนวนบาทหนึ่งที่ว่ามันแตกระวางโลมากับพี่จีแน่นอนค่ะว่าพี่จีได้หลายกว่า แต่ว่าหากเขาเล่นแบบ ยื้อเวลาเล่นแบบดุนๆเสียโลมามีโอกาสได้หลายกว่านะคะ แต่ว่ามันได้หน่อยเออ เอาง่ายๆกะแล้วแต่คนมากละเนาะ โอเค คอมโบสามเอ้าคอมโบสี่ม้าจังไหน หาม้าไหมบอมา คอมโบหาบอมาแล้วค่ะ ตอนนี้ได้ฟรีสปินสี่ข้างเออ สะสมที่ 80 บาทไป โอ้โหร้อยหกสิบโอเคค่ะ ตอนนี้สะสมไปที่240บาทฟีสปินอีก3 2แล้ว เหลือ2แล้ว อ่าร้อยหนึ่ง 360 บาทค่ะโอเคอีก20บาทโอ้โหเชี่ยเสียดายโล่ก็ตโตค่าดาบขวานล็อกที่ 3น่ะเป็นโล่เนาะค่ะ จะได้แถวนึงพอดีโอ้โหม้าแบบซี่840อ่าอังุนมาจังไหนอังุนเขาอีกดาบขวานตกลงม้าเป็นคอมโบซีค่ะสวยงามคอมโบซีมาแล้ว โอเค ตอนนี้หนูนะได้เข่าฟีสปินได้บิ๊กวินน้ำโอ้โห ร้อยเอ้ยหนึ่งพันยี่สิบบาทหนึ่งพันยี่สิบบาทเนาะค่ะสี่ห้างเดี๋ยวสิ ไปแก้มือกับพี่จีไหม ระวังตัวไว้ โอเค เดี๋ยวขออนุญาตเก็บทุนกับเกมโลมาก่อนเนาะคะกับโบแมนว่าเหรียญได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะหนูนะการแนะนำบอกทุกเพียเลยว่าให้เลือกเวลาเล่นดีๆปรับไม่เป็นร้อยห้าสิบค่ะตามสูตรของเขา โอเค สวยลอยหนึ่งมาลายเมื่อกี้งามอยู่นะ เอาโอ้โหขาลอยมาจังไหนอังุนเขาอีค่ะอังุนมาโอ้โหมามันเป็นแจกันสองฟังถ้าสมมติเป็นอังุนก็จะได้ต่อคอมโบเนาะ อ่าโลเขามาแล้วค่ะ โอ้โหี่อยห้สิบบาท ไป ตอนนี้2,000ละเล่นไปเรื่อย ๆ ค่ะ โอเค เดี๋ยวดูนะกะขอฝากไว้น้ำแน่นเนาะค่ะกับช่องรักปันสล็อตกับสล็อตเซียนพ่อม แล้วกะยังนี่ช่องของแอดมินคนนึงงอีกเนาะกะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่นเนาะค่ะหากผู้ใดมักช่องไหนกะกดติดตามไปเลยแต่ว่ากะกดไปทุกช่องอะไรเพราะว่าเขามีกิจกรรมมาแจกเนาะค่ะเออกิจกรรมแจกเครดิตฟรีกะสามารถกดติดตามได้เลยเนาะอย่าลืมกดเข่ากลุ่มเทเลแกรมก่อนเนาะค่ะ ผู้ใดใ่้ไในเขาคุ้มให้ละแกมกะ ลิงยุ่ใต้คลิปเนาะค่ะเดี๋ยวดูนะสิปักมุดลิงไว้ให้เนาะเออ แจกกันมาค่ะ ผู้ใดมีอย่างสงสัยกะกดเขาคุ้มมาสอบถามได้เนาะค่ะหรือว่าจะมีสูตร นั่นสูตรนี่ กะสอบถามได้คือกัน เออจังที่บอกออสูตรฟันสิงโตเนี่ยผู้ใดมีกะเอามาแนะนำได้เนาะค่ะเพราะว่าหนูน่าใส่แบบสูตรฟันสิงโตของผู้ใดกับโบเคยเข่าเลยอะใส่สูตรของ ของคุณโทนี่กาบพ่อเขาเขาเขาดีได้แรงๆเพราะแบบกดไปกดมาบ่ได้เลยอ่ะ สูตรต่อไปเป็นสูตรของอีปัน สูตรของอีปัน กะกดเข่าแค่สองสามเทียแรก หลังๆ มากะ โลสามเทียคือกันเหมือนอ่ะ รอบรอบล่าสุด สูตรของทั้งบ้าน กะ เอ่อจังไรล่ะ โลสามอันคือกัน เบื้องอ่ะความดวงของหนูนะโอเค อู้เสียดายอุ่นว่ะห้าสลับกับดาบขวานล็อกแรกนะ โอเค ค่อยๆกดไปค่ะ โอ้โห ดูดได้เนี่ยอันนี้คือดูด เอาเรื่องเลยสองร้อยบาทพันหาขึ้นขึ้นลงลงแล้วค่ะตอนนี้ โอ้โห เบิ้งว่ะโบนัสแบงมาที่ละสองอันสองอันแต่ว่าพวกเขาอันที่สามให้โอ้โหหาสิบบาท ยาวาโอเคมาซีช่องยุหกร้อยบาทนึกว่าถ้าสิแบบ ลงไปอีก ก็นานี่ก็ลงไปเก้าร้อยมาเทียนึงแล้วดีขึ้นมาขึ้นโอ้โหโอเคมาเก้าร้อยบาทค่ะอังุนเขาจังไดขออีกบอมา เสียดายโลน่าจะเป็นล็อกกลางแถวที่สามดีกว่าเนาะโอเคค่ะ กดไปเรื่อย ๆ เลย โอ้โหหาสิบบาทเบิ้งหรอเบิ้งโล ร้ายยางงามเหรอแต่ว่าบ่อเขาแล้วค่ะอ่ะอังุนโอเคค่ะบวกมาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทผู้ใดมีเกมมีอย่างที่แบบอยากแนะนำกะแนะนำเขามาได้เลยนะคะจะเอาไปเล่นนอกรอบบ่าแม่นยังดอก อ่ามาแล้วอังุนดาบขวานคอมโบซีเขาเอ้าจังไรโอ้บอมา นึกว่าจะซีเดตอคอมโบหาโอเคค่ะว่าเป็นอย่างตอนนี้สะสมที่350บาทโอเค โอเค มาหาสิบาทอังุ่นมาโอ้โหเสียดายลูกสวยรอยนึงนึกว่าตะซีได้หลายเห็นไว้หลายตัวเนาะบางหันไว้น่าจะสามตัวนึกว่าตะสิไปตรงอ่ะ แถวของทหารแต่มันก็ตรงไห้โอเคค่ะสองร้อยเวลาได้เนี่ย สังเกตเบื้องนาว่ามาสิใจโอ้โหแถวนึงวะมาสิใจแบบ อ๋อร้อยหนึ่งหาสิบแล้วก็มาใจราคาสูง แล้วก็สลับกันไปเรื่อยๆ เนาะกะบ่ค่อยได้เว้นหลายเนาะค่ะสำหรับสูตรนี่ผู้ใดที่สิเอาไปเล่นกะ เอาไปปรับใส่ โอ้โหหนึ่งพหาสิบาท น่าจะเป็นทหาร เออซีช่องเนาะค่ะเมื่อกี้ซีช่องไว้หลายเนาะเสียดายเออแต่สิงโตนี่แหละมันบ่เขาให้ โอเคซีพันละค่อยๆเล่นไปเนาะค่ะ ขอจักหาพันไปอ่ะหนูนะ ขอจักหาพันเดี๋ยวเซาเลนโอเคสามสามสามร้อยบาทโอ้ยจังเป็นอย่างห้าสิบบาทอังุนมา จังไหนคอมโบสามโอ้โหบ่เข่าบ่เข่าบึ้งสิงโตเลี้ยงกันงามเนี่ยร้ายแบบสิ โอเค มาอีกสามร้้อยหาสิบบาท เออ โลมาอีกร้อยนึง โอเค อีกสามร้อยเฮ้ย มาว่ะหอดบ่ หาพัน ไปต่อได้ คนโลภมันเป็นยังซี่รอยนึงค่ะเบิ้งไว้ โอเคหาสิบบาท จังไหนโอ้โหโอ้โห เออหาสิบบาท มาเนี่ยขอแถวนึงเนี่ยเบิ้งว่ะบ้านหนากดต่อเลย เหลือสี่พันคือเหรอ เออ โอ้โห สามพันบาทเขา เฮ้ย เมกาวินแตกค่ะได้โล หูโล่เมื่อกี้นาจะจักช่องว่าหนึ่งสองเอ่อนาจะหกแถวบอบอแน่ใจเนาะคะ่ะแต่ว่าได้สามพันบาทกะร้องตีเบิงว่าเอ่อโล่แถวนึงได้เจ็ดร้อยห้าสิบสองสามสี่อ่ะสี่แถวสี่แถวเนาะคะ่ะได้สามพันบาทโอ้โหเชี่ยโคตรเอามันได้แบบฟรีร้ายอ่ะมาย่างงามเลยเนาะคะ่ะโอเค ตอนนี้หนูนะได้มาเจ็ดพันยี่สิบเก้าบาท จากทุนร้อยแปดเก้าบ่เป็นทุนร้อยแปดเก้าหรอก ที่จริงกับทุนสามพันล้านนูนะ เติมของมะเล็งแต่ว่าเอามะเล็งรู้มา เหลือแค่ร้อยแปดสิบเก้าบาทเนาะค่ะ โอเคเดี๋ยวจังไรมื้อนี้นูนะกะขอฝากไว้น้ำแน่นเนาะค่ะ กับช่องรักปันสล็อตหากชื่นชอบถึกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นูนะน้ำแน่นเนาะโอเคเดี๋ยวจังไรมื้อนี้นูนะกะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะ พอกันไม่คลิปหนาเนาะสำหรับมื้อนี้ สวัสดีค่ะ